ในหัวข้อที่ 2 เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ซึ่งในวันนี้อาจารย์เก่ง จะมาแนะนำโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ ADDIE ให้กับอาจารย์ปัญญา ซึ่งเป็นรูปแบบ โมเดลการออกแบบการสอนที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน อยู่บนพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบเดี๋ยวเราไปชมพร้อม ๆ กันเลยนะคะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมกำลังมองหาโมเดลการออกแบบการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของผู้เรียนของผมจำนวนมากที่สอบไม่ผ่าน อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับ โมเดลการออกแบบการเรียนรู้มีอยู่จำนวนมาก ที่รู้จักกันดีได้แก่ addy model โมเดลของเคมโมเดลของเจอราชแอนด์อิลี่โมเดลของดิกแอนด์แครีเป็นต้น แต่ที่จะแนะนำคือ a d d ดี้โมเ ซึ่งโมเดลนี้ถือเป็นกรอบแนวคิดสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบ ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของการออกแบบการเรียนรู้ ที่นิยมใช้อ้างอิงในการสร้างแผนการเรียนรู้ หรือ Blueprint of Instruction ค่ะ คิดว่าช่วยแก้ปัญหาการสอนของอาจารย์ปัญญาได้แน่ค่ะ อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะโมเดลการออกแบบการเรียนรู้เอ็ดดี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่ 1 A Analyze การวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 2 D Design การออกแบบ ขั้นตอนที่ 3 D Develop การพัฒนาบทเรียน ขั้นตอนที่ 4 I Implement การนำไปปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 5 E Evaluate การประเมินผล เรามาศึกษาขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะ A Analyze การวิเคราะห์ โดยขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจำเป็นต้องตอบคำถามจากการวิเคราะห์3ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็น 2. ด้านการวิเคราะห์เนื้อหาภาระงาน และ 3. ด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน มาดูด้านที่ 1 การวิเคราะห์ความจำเป็นกันก่อนนะคะ ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่า ปัญหาในการเรียนการสอน หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือไม่ มีหลายครั้งที่ผู้สอนวิเคราะห์แล้ว พบว่าเรื่องที่คิดว่าจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้เรียนไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ความจำเป็นแล้ว กลับพบว่าปัญหาเกิดจากการขาดอุปกรณ์การเข้าถึงของผู้เรียนมากกว่า ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น เข้าใจแล้วครับ ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ เมื่อวิเคราะห์ความจำเป็นแล้ว สามารถจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนไปทำความสะอาดศาสนสถาน แทนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ไหมครับ ได้ค่ะ เก่งมากค่ะ หลักสูตรหรือการอบรมนั้นๆ มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนหรือไม่ เราดูได้จากอะไรบ้างครับ อาจเริ่มต้นที่ปัญหาในการเรียนการสอน หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และการประเมินเป็นต้น เพื่อยืนยันว่าความรู้ ทักษะหรือเจตคตินั้นๆจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะ ด้านที่ 2 การวิเคราะห์เนื้อหา ภาระงาน ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์ เพื่อหาคำตอบให้ได้ว่า ผู้เรียนจำเป็นต้องมี KSA หรือ K knowledge ความรู้ S skills ทักษะ และ A attitude เจตคติ หากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นความรู้เท่านั้น ก็จะถือว่าเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา หรือ content analysis แต่ถ้าครอบคลุมทักษะที่เป็นการปฏิบัติ ก็จะถือว่าเป็นการวิเคราะห์ภาระงาน หรือ task analysis หรืออาจจะมีทั้งสองอย่างอยู่รวมกันก็ได้ค่ะ เช่น การศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ผู้สอนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ให้ได้ knowledge skill หรือ attitude เมื่อทราบแล้ว ต้องวิเคราะห์ต่อว่า หัวข้อที่จะสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องสถิติและความน่าจะเป็นหรือยัง ด้านที่ 3 การวิเคราะห์ผู้เรียน ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบว่า ผู้เรียนคือใคร เพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ อิทธิพลทางวัฒนธรรม พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างไร เช่น ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน ความสามารถด้านภาษา และด้านไอทีเป็นต้น รวมถึงข้อจำกัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนถนัด ความสนใจ และแรงจูงใจเป็นต้น ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน มีเพียงพอหรือไม่สำหรับการเรียนรู้ในบทเรียนใหม่ ผมไม่เคยวิเคราะห์ผู้เรียนเลยครับ พอเข้ามาถึงห้องเรียนก็สอนเลย ใช่แล้วครับ ปัญหาของผม คือผู้เรียนส่วนใหญ่เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไม่ได้ น่าจะเป็นเพราะผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานเรื่องแผนภูมิแท่ง และการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบทำให้การเรียนรู้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เข้าใจแล้วครับ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียน ยังมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไป คือดีไซน์มาก เพราะคุณลักษณะของผู้เรียนจะช่วยกำหนดวิธีการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ และวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ